ไปโลกนั่นไปเอามะพร้าวมา เอามะพร้าวมาให้เยอะ ๆ เลยพร้าวอะไรไม่มี ตกต้นต้นมะพร้าวไง มันอยู่ที่โลกโทปิกคาร์บแน่ๆเวฟื้นนั่นน่ะ ไปเลยไหมไปได้อะไปไง ต้องเอาไม้ไผ่ไอ้ไม้ไผ่ที่เห็นอะเนี่ยเบอร์บูช็อตอะเออเท่าไหร่อะเยอะๆกองหนึ่งก็พอ มันไม่ได้ช็อตนะ มันชูดเป็นบูชูดเออเป็นบูชูดใช่ไหมครับเบมบูมักไพแอปเปิลต้องเอาดาบสับไอเนี่ยไพแอปเปิลอะต้นสับปะรดอะ ครับเรือคาเทีย เอา อะไร ไอ้ฮ่า กดชิปอะครับเรือไปสิบหกอัน อิเล็กโทรบกวิสัทเออใช่เขาไม่หาไม่ใช่มดดีอ้าว ใช้นี่แทนได้วะพร้อมยัง ไปไหน ไปฮาวายไปเดี๋ยวเดี๋ยวที่พีไปเฮ้ยใกล้แล้ว หายแล้ว อะไร เองต้องกินนี่ นี่เองต้องไปตอนพระอาทิตย์ตกไอ้ห่าหายแล้วเสร็จแล้ว บูมมัก ไฟ มีคนแกะไหม ไม่มี คนแกะสามอัน อ้าวได้ไหมเฟลวะเนี่ย คนแกะต้องการคนแกะ ก็ไหนคนแกะเองตัดคนให้ ได้มาสองอัน แกะหายไปจากหัวเลยายเร็วมีมีแค่สองอันน่ะ เอาถ้าไปอีกวันหนึ่งก็ได้วะแกะอยู่อีกเกาะหนึ่งไม่ใช่เหรอ อีกเกาะหนึ่งมีแกะปะไม่ไม่รู้อะไม่ไม่เจอเจอแต่หัว เอามีแกะไม่ใช่เหรอถ้าขุดตรงนี้จะเป็นยังไงวะ อย่าไม่ต้องไม่แกะไม่เจอเอาตัวเดิมมาแหละรอมาไลยนี่ไอ้ก็นอนไปดิ นอนแล้ว เอายายมุมค้าวกรจบปะวะ เออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่ละเอา หาครับแล้วไม่เป็นไรรู้แทงเควสเสร็จเต็มเลยเนี่ยรับเงิหนหมดเยเลยอย่าเงินเต็มเลยเนี่ย ไปคอมพิวต์สเตรนจ์คริสตัลยังไม่ได้กดติ๊กไงฮะทำค้าวเขาทีหลังไงฮะ เปิดทวายไลท์อีก เปิดไหมตั้งแต่เองอ่ะอ้าวเพชรหมดดีกว่าวะเพชรหมด โอ้ยโคตรน่าเกลียดเลยฮะจังเกิลนะเว้ย เออเนี่ยความต่างที่ไม่ลงตัว ไม่จำเป็นบอกว่าแมงมุมก็ปีนได้เลยแล้วจะวางซ้อนทำไมสองอันวะกันกันกัน กันทำไมอ่ะไี่สวยเลยแต่ว่าไม่สวยเลยมันกันไม่ได้ เอาแค่ชั้นเดียวพอแล้วมันก็แผงหน้าพอเออ ไม่ปลูกไอ้ห่ตรงนี้ก็มีที่ปลูกไว้ว่ะนี่ไงก็ไม่มีอะไรปลูกอ่ะมี มันฝรั่งไง อ่าปลูกปลูกไปฝรั่งแค่หลอดเล่ยไอ้หามีโฮหลายอันมากเลยเปนนี่ว่ะ มีอะไรปลูกไหม ปลูกไว้ไหมป้าย ปลูกแอปเปิลนี่ไง ต้นอะไรเนี่ย ปลูกออกมาเป็นต้นประหลาดเนี่ยดูไหม แต่ก็สวยอีกแบบนี่ฮะ มีสี่อันละ ต้นอ่อนแอปเปิล อีกหนึ่งนาที ไอ้เองใส่หมวกนเป็นชั้นแล้ว เองเห็นอะไรป่ะตรงนู้นอ่ะ เห็นเห็น เหมือนฐานอะไรเลยอะฟิง นี่ เฮ้ย ดู กินเลย เออเอาไปคนเดียวอ่ะเดี๋ยวจะสร้างประตูให้แป๊บหนึ่งเฮ้ย อะไรอ่ะทำไมตัวเจ็บวะข้ากลับโลกก่อน เอาวอตไอ้ห่า อะไร มันอยู่ข้างล่าง สร้างสูงเกินไว้ไม่อยู่ เดี๋ยวขุดขึ้นไปหา เองเห็นชื่อปะเห็นอยู่ตรงตีนเกาะอะเออ ข้าขุดไปหาต้องทำบันไดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย เฮ้ยทำไมวะอยู่นี่เหรอ เออ กระโดดไปได้ปะต้องกินในนี่ก่อน กินน้อะไรวะเนี่ย อะไรอ่ะ กินน้ำไอนี่ก่อน อีน้ำมะพร้าวนล่นนะโอ้ยตก มีบันไดเหล็กไหม ไม่มีฮะบันเอ๊ะบันไดธรรมดาก็ได้ใช่หม ว่าซอมบี้มาด้วย โอ้ยตายหาแล้วเออว่ะ นอน ขึ้นไปไม่ได้ ตรงไหนดี ตรงนี้กันหลบไปสิอีไอป็นนะขุดกอกอ่ะไปนอนให้ด็วเกิดนอนกินน้ำอะไรวะอ่ะอีเดี๋ยวหาไปหนึ่ง ได้แล้ว อันเนี้ยข้าขุดอะอ่ะข้าเก็บให้แล้ว ไปหาในกล่องเีหาไอ้นี่เอา กลายเป็นหลุมใหญ่เลยเนะี่ยเกงอ่ะมันเกงโซ่อ่ะเกงใส่ไม่ใช่เหรอ ไม่รู้ไม่มันเด้งเข้ามาเอง นี่ควอลตี้มัตเตอร์ฟูเว้ยยอดเลยเป็นไงวะสีฟูอ่ะกระโดดสูง0.5เว้ยแล้วก็อัมเมอร์0.5โดดสูงกว่าเองอ่ะโหโคตรดีเลยฮะไปไงวะเองต้องกินในนี่แล้วก็กระโดดลงไปในน้ำให้ดรที่สุดระวังติดสถานะเมาอ่ะชื่อว่าอะไรกินหน้าโคราดาเนี่ยเนี่ยโยมให้ดูแว่าอ่าชื่อมันเขียนไม่ได้แค่พิมพ์ว่าผีแค่นี้ก็เจอแล้วเว้ย กินแล้วก็โดดลงน้ำให้ดึกเลยนะวัวมองอ่ะ เอาวัวไปเอาวัวไปเถอะป้ายกินแล้วก็โดดเลยกระโดดตอ้มอาแกโพสเอาตบวับอีกรอบแล้ว โอ้กระตุกกระตุกกระตุกมีคู่มือในนี้ มันไม่มีอะไรสอนเลยอะอะไรอะคือเตยไม่รู้อะโอ้ยหินไอ้ตรงก็มีหมู่บ้านอยู่เว้ย เฮ้ยใกล้ๆเลยวะเลยเ้ย ลองใช้พวกอะไรกับมันดิ มันจะเขย่ายังไงมันวะไม่เป็นไรเลยนั่นมันสตันหไม่เป็นไรเลย ไม่ไม่เป็นไร มันไม่มีใครเนี่ยโอ้ยที่ขุดอ่ะเ้ยฮ้ยหายอ๋ออยู่ตรงนี้นี่ไงฮัลโหลอะไรอ่ะชัง โอเฮดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอตัวอะไรอ่ะเดวเสาอ่ะ ว่ายน้ำอ่ะ ไอตัวเลยวะมอสอะไร ไม่เห็นเลยเข้าไปไม่ได้ นี่เจอคิปเปอร์ฮาวายด้วยไอแอนไฟว่ะคิปโปคอมปัสไว้นี่ไอคิปโปคอมปัสนี่ไงอีกวะคิปโปแคมปัส่ามเนี่ยอะไรอ่ะตีเนี่ยคิปโปคอมปัสเลยท่าดิผบเลยของข่าดิ มันไม่ มันไม่โจมตีเราเลยเรื่องห้าสิบสามมันเป็นอะไรอ่ะเป็นมังกรหรือเป็นตัวอะไรวะเป็นม้าครึ่งม้าครึ่งม้าว่ะ รู้ตัวม้าเลยมันมันไม่ตีเราอ่ะโอ้โห อ้เลีมอนแม่งมันดอกชายนี่สเกลอ่ะ เฮ้ยเจอแมวเว้ยลิงนี่ว่โลงเป็นลิงเป็นแมว เดี๋ยวมันเดินเแมวไงลิงนี่เนี่ยลิงวาบูนอุ้ยลิงบาบูนชิมแพนซีตีเป็นพวกว่ะลิงอะไรวะ ตีเป็นพวกว่ะลิงมิกเซอร์ ไม่ได้ดูคุยเลยเนี่ยทำไปเรื่อยรามเนต เฮ้ย ้โอ้คิปเปอร์ระเบิดเป็นดอกไม้เว้ยไอหาดอกไม้อย่างเยอะเลยน่าต้องใช้เลมอนต้นอะไรเน่ยไปหาหมู่บ้านนะ เออบูมแรงตกลิงดิ มีอีโกนาเด็ดเกือลิงวัวลิงล็อกลิงลิงชาล็อกอะไปแกล้งลิงไงฮะไอ้นี่เจอใบเฟิดนแล้วนี่ไงใบเฟิดน ใช่อะรอเร็วเจอเร็วยิ่งไปทำเป็นี้ได้อะเรียบเลยหน้าเลือดสี่สิบสองไงเรียบเลยคนฆ่าดีไหมเนี่ยแต่เองอีกัวหน้าไอ้ทำเป็นคนได้แล้วเหลือแค่กลับไปที่โลกเฮ้ยเจอคนป่าเว้ยเฮ้ยหมู่บ้านเว้ยวิลเลเจอเว้ยสวัสดีเว้ยเอ้ไปตกปลาเว้ยเฮ้ยเร็วเร็วเลือดเลือดเหลือสิบอะครับชื่อเกาะอีกัวหน้าได้ด้วย เพื่อเจอภูเขาไฟอ่ะโอ้โหเล่นน้ำดีกว่า้องลิงเหรอนึกว่าควางไอ้ห่าลิงโอ้ยมีของอะไรวะว่าอะไรวะเนี่ยกากยังวะชิปเตอร์ใช้กระจกอ่ะโอ้โหลาวาอย่างเยอะเลยเว้ยแตวาไม่มีของเลยอ่ะไม่มีของให้ดูเลย เจอนกแก้วอีกัวนาอีกัวนา กันไฟด้วยเหรอวะเป็นภูเขาไฟอ่ะ เออ เราวายอย่างเยอะเลยฮะเฮ้ยไอ้โยเอาละอ๋อตีกองว่ะตีกองว่ะเอตีกองตีกองเฮ้ยถ้าเจอชุดเกาะไอ้นี่ด้วยเอ็นชันทำลายคำสาบเว้ยเออโอ้แต่กล่องไม่มีหายเลยเว้ย ทำไมบางครั้งตีติดไม่ติดบ้างวะมีกล่องแต่ไม่มีของอะไรวะ ไม่มีไงกำลังหาอยู่เนี่ยเผื่อไม่มีสักบ้านเลยแล้วมีปะล่ะไม่เจอเลย แต่ว่ามันบั๊กแน่เลยมันน่าจะมีสิวะอยู่คุณนาเอ็นชาร์ดวะโซโล่เพอแต่ว่าเราต้องมาเปิดตกปลาที่นี้เนี่ยอู้นี่ไงของเต็มเลย ใช่เหรอเออเนี่ยกล่องเนี่ยกล่องเนี้ยกล่องน้ำงขาวมันอ่ะไอ้หาดูของดูมันให้แลกของดิ โคตรเยอะเลย รอปิลานิยาหน้าตกปลาที่นี่ กินทีทีละคำไหมพอกิน นี่เพิ่มเลือด กินอาหารแปลกเร็วอาหารแปลกมากินให้หมดดูแล้วเออนี่ไง ตบอีกูน้าดีกว่า The f ชับกระเด็นกระเด็นเฮ้ยโหมายกมายกครัวเลยอ่ะอะไรวะมายกครัวคนหน้าเลยอ่ะเล่นอะไร ตบอีโคด้าเป็นแผลเออตบเป็นแผลกูตีแรงด้วยฮะตายแล้วเอ้ยตายแล้ว วิ่งดีฮะแล้วอะไรวะ เปิดผมข้าวมันทำไมผมนึกว่าจะไม่ไม่นึกว่ามันจะมาพกยกพวกมาด้วย ผมไม่รู้เหมือนกันเด้วยเออไอตรงภูเขาไฟมีอีกัวหน้ากันไฟได้ฮะเลือดอย่างเยอะเลยเลือดหกสิบกว่าเออช่วยดิช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้ไม่ยกพวกมาเจอที่ไหนมันเอาหมดแหลย่าเย็นนะครับฟาร์มมะพร้าวอยู่เกือบเอาดิทีทีทีทีไหมโอ้ยกลับโลกเดิมหรือว่าไอเดี๋ยวอะไรไปกลับ มันจะพราวที่นี่ใช่อ่ะเออไอ้ห่าเอ้าเฮ้ยทำไมมันเลงข้าวะไอ้ห่าดิเปิดสงครามกับมันทำไมอแล้วไปเองก็ได้วะเอ้าก็รับทีพีอยู่นี่ทีพีใหม่ดิเป็นยาติดบั๊กอะไรวะที่มีคิปเปอร์มาระเบิดอ่ะใช่คิปเปอร์เดอระเบิดดอกไม้อส่งมาส่งทีนี้มาทีพีไม้ห่าโดนลุมแบบเอาโลพังแล้วหายแล้วจุ๊กกว่าจุ๊ก กูจเพาะอยูจะเพาะไปเราเจอที่หน่อยเอาไปเลยเยอะเอาไม่โดนวะดูได้ไหมรับมาดิทำอะไรที่มันมานั่งอะไรตรงนี้วะ นี่ไงชุมนุมไงชุมนุมชุมนุม เผาได้บอกว่าในโยนไปเผาได้ปะก็ว่าเอ้าโยนไปว่าเฮ้ยละไรยต้องทำอะไรเนี่ย เป็นย่างเนื้อกินเห็นปะเนี่ย เนี่ยกินอาหารกันอยู่เว้ย เห็นปะใช่อะนี่ ชิปเตอร์มันบอกให้ใส่ใยในชิปเตอร์ว่ะที่ร่อนเวเมนนิ่งแม่งมาเลย นี่ทำทำไมฮะโอ้โคตรกากเลย ได้ลบก็บอกไงอู้อู้ไฟหมุนอายุตายวะ เอาแรงสุ่มกระชาไปเผื่อมีอะไร เออ เนี่ยสุ่มเนี่ยข้าทำควยกันไม่เปิดควยปะเอาปะอะอะไร นี่ไงเออ อู้ความเร็วยักษ์ไม่ใครกินไว้ยังไม่เคยกินเลยกระดองเต่ามันทำอะไรไม่ได้เลยอะ ได้อะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยน่าจะเปิดหอยป่าวะให้หาผมมาพักผ่อนยังไงไม่รู้อ่ะเขาว่าไปเออ้เฮ้ยได้บังเก็ตด้วยเว้ยเฮ้ยไหนไหนี่ยโอ้สร้างใหม่อันหนึงดีกว่าไเอ้ยมันเป็นน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาเว้ย สร้างใหม่อันนึงดิสร้างอะไร ชิปเตอร์เนี่ยสร้างใหม่อันนึง่ามีให้อ่ะต้องหาอะไรเยอะวะ เองอยากได้ไม่ได้บอกยเยอะขนาดนี้ทำไมตายไม่ต้องหมุนแบบนั้นด้วยน่าเกลียดพอแล้วไปพอแล้วเซฟหน้ากองดีกว่าโอ้ยหาตบเลย จบแล้วจบแล้ว